เกมบักอัปเป่าเกมบักอัปเป่าอ่ะยาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนั่นไงนั่นไงดูมันทำแม่งโกสตีนเลยโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลือนะ และวันนี้อยู่ในเกม Fortune Ox นะผมในค่าย PG Slot นะผม Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผมก็ที่ครับรับ ชมคลิปเป็นเลยหมดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ทุน 300 นะผมอ่าเริ่มวันที่ทุน 300 แปลว่าอะไร หมดเติมใหม่วันนี้ เออมีจังด้วยมีจังด้วยวันนี้เราจะเชิงเบ็ดหนักนิดนึงนะครับผม อยากรู้ถ้าเราเบ็ดหนักแต่เริ่มมันจะแตกให้เราไหมเนาะก็คำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำือเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเบ็ดกันที่เบ็ด20บาทเลยละกันถามว่าหนักตรงไหนมันก็ไม่หนักหรอกแต่มันก็ไม่ควรเล่นเฮ้ยเฮ้ยบ้าไม่ได้กดทีเดียวโดดมันไม่ได้เลยหรอกถ้ากดทีเดียวโดดเงี้ย กูยังช็อกอยู่เลยกดทีเดียวโดด ใช่ไหมเนี่ย ถ้าถึง เห็นไหมบอกแล้ว มันแปลกๆนะผม กดทีเดียวโดด ไม่ใช่หรอกโธอย่ามาหลอกอัวไล่ไม้อัวไม่ช็อกไอ้ควายโอเค ไปครับผม โดดอีกแล้ว ไอ้บ้า มบักอัปเปาเกมบักอัปเปาอ่ะย่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนั่นไงนั่นไง ดูมันทำแม่งโกสตีนเลย ให้ประทัดมาเสือกให้ประทัดมาไม่หมดเสือกเป็นวายแล้ววายแม่งแทงกับทุกตัวได้หมดเลย สันดานไพร่นะมึงอะสองรอบนะโดดสองรอบนะไอเวงไม่ได้กำไรทั้งทีโดดสองรอบเนี่ย อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปผมออโต้สิบรอบจัดไปครับผมไปโดนอีกแล้วเกินไปถ้าโดดแล้วมนกวนตีนจะโดดได้ไหมเสียเวลา ให้คุณสิบทำงานบ้างเถอะ มันโดดสามรอบติดแล้วนะเนี่ย ไม่มีทางไม่มีทางเป็นอย่างยิ่ง เอาได้เฉยแต่ได้ไม่คูณสิบนะผม โอเคเดี๋ยวว่าได้อยู่นะ ตูมเมกาเวนทำไมดูวันนี้กูไม่ค่อยตกใจวะ โอเคซูเปอร์เมกาวินนะผมที่หนึ่งพันบาทเฮ้ยกำไรแล้วเนี่ยกำไรเป็นพัน เลยเนี่ยเลิกเลยดีไหมเลิกเลยดีไหม แม้ผมไม่เลิกกำไรมันน้อยไปโถเล่นทั้งทีอะไรเนี่ยเอาเต็มเลยครับผมเนี่ยถ้ามันเกมมันเป็นทรงแนวอย่างนี้นะผมผมจะบอกเป็นวิธีการละกันนะครับ ผมผมก็ไม่ได้เล่นแตก ทุกวันทุกวีทุกวันทุกรอบหรอกก็คือ แต่ที่ผมเล่นมานะผมประสบการณ์ที่เล่นมาคือ ถ้าเรากด กดแป๊บๆเดี๋ยวแตกกดแป๊บๆเดี๋ยวแตกเนี่ยถ้าได้ถ้าคนรีบเลิกนะผมถ้าไม่เลิกโดนแดกแน่นอนอ่าถ้าต้นๆเนี่ยเรากดไม่ได้เนี่ยพอหลังๆมันเริ่มจ่ายสักตัวสองตัวเนี่ยขึ้นเลยผมขึ้นเบ็ดเลยอ่าเราต้องขึ้นเบ็ดลดเบ็ดให้เป็นนะผมเหลือไม่แน่กดยังไงก็ไม่แตกกดหลังกดหน้ากดหลังไม่แตกออโต้เทอร์โบครับผมเทอร์โบไม่มาปิดเทอร์โบให้ออโต้อย่างเดียวนะครับผมหรือใส่ทั้งคู่ออโต้เทอร์โบแล้วแบบยังไม่ได้อยู่ดี ยัดเทอร์โบกดมือเองนะครับอืมมันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหลายๆอย่างนะครับผม อ่า บอกเป็นทริคเล็กๆ น้อยๆนะผมอ่ะแต่จริงก็ไม่น่าไม่เล่นตามหรอกนะครับผม เห็นไหมเห็นไหมสังเกตไหมหลังๆเนี่ย พอมันแตกให้เราแตกให้เราเนี่ย มันก็จะเริ่มดูดดูดไปเรื่อยผมดูดดูดไปเรื่อยนะ ไปผมออโต้ เรากดมือแล้วมันดูดแล้วก็ออโต้ครับผม กูเป็นอย่างว่าสือเอาสือโอเคครับผมจัดมาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนะครนะผม อยากเจอคนจริงใจ มีไม่แถวนี้ อยากเจอคนอับปรีเอาเติมตอนนี้กำไรมันหนึ่งพันบาทนะผมหนึ่งพันห้าสิบบาทเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ วะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โห เห็นไหมเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกไหมว่ามันจะดูดเราคืนนะผมดูดงไปเรื่อยๆแล้ว มันจะมีช็อตหนึ่ง ถ้าเกมมันแบบเออแบบยังไม่ตึงมากมันจะมีช็อตหนึ่งที่คืนเรามาดอก ใหญ่ ๆ นะผม ถ้าได้ช็อตนั้น ให้รีบเลยดีอย่างช็อตนี้เติมเลยกระเติม เห็นไหม มันจะคืนช็อตใหญ่ให้เรานะผม แต่ถ้าเราไปต่อเนี่ย เราก็มีสิทธิ์หมดตูน มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับ แต่ไม่ไม่แนะนำให้ไปต่อหรอก แต่แบบ ถามว่าผมอยากไปต่อนะผมก็อยากไปต่อนะ แต่ก็ไม่ไปดีกว่านะผม เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงเกินไป โอเค ก็วันนี้จบที่ 1,538 บาทเลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเรียนกันด้วยนะครับผม โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ อย่าลืมเอาเทคนิคดีๆ ไปใช้กันนะครับผม